ไม่ลื่นแล้ว วันนี้เรามั่นคง เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะลื่นเราก็จะต้องแบบว่าทรงตัวให้อยู่ ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโมโตวาจินะคะเป็นเมืองที่ถือว่ามีทางถนนทางลาดเนี่ยสวยที่สุดอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น กำลังเดินลงสถานที่ที่เรียกว่าเป็นวิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น นี่ไงนี่แหละวิวที่เขาบอกว่าสวยที่สุด แต่ว่าพอตอนกลางคืนเนี่ย ตามต้นไม้เนี่ย ก็จะมีอิลูมิเนชันก็จะมีไฟสวยๆนะคะ เราไปกันมาเป็นย่านโมโตมาจิก็คือย่านสถาปัตยกรรมบ้านอาคารด้านเรือเป็นแบบยุโรปเอาอยู่แล้วนะ ตองเริ่มพูดตองเริ่มพูดไม่ได้อีกแล้วท่ากอดเตะเนี่ย ถือว่าเป็นเมืองท่าแรก ๆของฮอกไกโดเลยเมืองท่าแรก ๆของญี่ปุ่นด้วย ก็จะมีชาวฝั่งยุโรปเงี้ยมาพักที่เมืองนี้เยอะ เราก็จะเลยเห็นบ้านเนี่ยเป็นสไตล์ยุโรปค่อนข้างเยอะ ไม่เหมือนอยู่ในซีรีส์เกาหลีเลยอะแต่เราอยู่ญี่ปุ่น มองลงไปก็จะเป็นอ่าวฮากุดะเตเบอ่าว เฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โกดังคันเนโมริที่อ่าวฮากุดะเตะ ฝั่งนู้นจะเป็นอาวฮากราเตะส่วนข้างหลังก็คือจะเป็นโกดังเก็บสินค้า ซึ่งโกดังแห่งนี้นะคะก็คือคุณวาตานาเบะใช่ไหมเขาก็ได้เลิกค้าขายใช่ไหมคะ แล้วก็เปิดเป็นโกดังสินค้าขึ้น ก็คือจะมีเรือฝั่งยุโรปเนี่ยมาขึ้นท่าเรือตรงนี้ ฝั่งนี้นะคะเป็นอาวฮากราเตะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโกดังสินค้าเขาก็จะเก็บสินค้าไว้ในนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนย่านการค้า แล้วก็เห็นอีกแดงก็จะเป็นสปอตที่นักท่องเที่ยวเขามาถ่ายรูปกัน เยอะมากเลยค่ะ านจากโกดังสินค้านะคะเป็นร้านขายของอันนี้เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องแก้วเครื่องประดับอยู่ในอาคารแห่งนี้ ก็สวยมากๆเลย ออกแนวสไตล์ยุโรป